วัสดีค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้ค่ะ ดิฉันอาจารย์ปนกรเกิดช่วยค่ะ ดิฉันอาจารย์ธัญพรติรนานุวัฒน์ค่ะ อาจารย์ทรายค่ะ วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องท่าอากาศยานนะคะ ท่าอากาศยานนะคะถ้าพูดถึงก็คือสนามบินนั่นแหละค่ะ อาจารย์ทรายคะเดี๋ยวดิฉันจะบอกเรื่องความหมายของท่าอากาศยานให้ฟังนะคะ ว่ามันเป็นอย่างไรหรือหมายความว่าอะไรท่าอากาศยานนะคะ ก็คือหมายถึงพื้นที่ที่กำหนดไว้ในพื้นดินหรือน้ำสำหรับใช้ทั้งหมด หรือแค่เพียงบางส่วนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยานนะคะ รวมตลอดถึงอาคารสิ่งติดตั้งและบริพันธ์ซึ่งอยู่ภายในสนามบินนั้นๆค่ะ